ชรบ้านนาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นราชาของชวนชม ส่วนราชินีของชวนชมก็สายพันธุ์นี้แหละครับ ราชินีพันดอกอยู่ในตระกูลของยักษ์อาราบีคัม ราชินีพันดอกจะมีกิ่งที่แตกออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับ แล้วก็เป็นกิ่งที่ไม่ใหญ่มาก มีกิ่งแขนงเยอะ นั่นจึงทำให้ ดอกของเขาดกอลังการมากจนเป็นที่มาของชื่อราชินีพันดอก อย่างไรก็ตามเนี่ยบางต้นเนี่ยนะครับถ้าปล่อยไปโดยที่ว่าไม่ได้ดูแลเขาตั้งแต่ต้นยังเล็กเนี่ยทรงพุ่มของเขาก็จะไม่สวยงามนะครับ ก็จะพุ่งชี้ขึ้นฟ้า จะไม่แตก ฐานอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะฮะ เป็นรูปพีระมิดอย่างเงี้ยเหมือนไม้ใหญ่เหมือนไม้ทรงบอนไซเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็ควรที่จะเข้ารวดกิ่งหลักของเขาเนี่ย ไว้ตั้งแต่ต้นเขายังเล็กๆนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาเข้ารวดราชินีพันดอกกันครับ กิ่งไหนเล็กๆเนี่ยนะครับ อย่างสองกิ่งเนี่ยเราก็ใช้ลวดเส้นเดียวนะครับหรือว่าเข้าทีเดียวสองกิ่งเลย ขั้นแรกก็เอาลวดเนี่ยทาไปที่ข้างล่างกิ่งก่อนนะครับทาไปอย่างนี้นะฮะอ่าทาไปอย่างนี้ก่อนนะครับ เอาลวดเนี่ยนะครับคาบไปที่ด้านล่างของกิ่งก่อน จากนั้นก็มาพันยึดไว้กิ่งหนึ่งก่อนนะครับ พันก็หมุนลวดเนี่ยนะครับ ให้เป็นวงรอบ 45 องศาไปตามลำกิ่งของเขาอ่าก็จับที่ ิ่งจับที่ จับลวดนะครับ จับให้ยึดไปกับติดแนบไปกับลำต้นอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เรายึดไปละ กิ่งนี้เรายึดไปละก็มาเข้ากิ่งอีกด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับ กิ่งด้านนี้กิ่งเล็กก็มาเข้า ด้านนี้ก่อนนะก็เช่นเคยครับ ผักลวดให้หมุน 45 องศารอบกิ่ง เสร็จกิ่งนี้แล้วก็ ดัดลงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เราเข้าลวดกิ่งนี้ง่ายๆลวดบอนไซเนี่ยลวดเข้าบอนไซเนี่ยถ้าไม่มีลวดเข้าบอนไซโดยเฉพาะ จะของไทยหรือของญี่ปุ่นของไต้หวันของจีนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ก็ใช้ลวดของไทยเนี่ยที่ใช้ในงานก่อสร้างนี่ก็ได้ แล้วก็ให้เขา ยาวหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งเขาก็จะแตกมาอีก เราก็จะใช้ลวดเส้นเนี้ย เนี่ยครับพันต่อได้เลย เสร็จแล้วก็ดัดลง อย่างเงี้ยนะฮะใช้ใช้นิ้วประคองอย่างนี้ แล้วก็นิ้วโป้งก็กดลง ให้เขาโค้งโค้งลงอย่างนี้ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ อย่างสองเก่ง เนี่ยครับสองเก่งนี้นะครับลวดเส้นเดียวทบเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ลวดเเป็นสองทบนะฮะใช้ลวดเป็นสองทบลวดเป็นสองทบอย่างนี้นะครับ แล้วก็เช่นเคยนะครับ ก็วางทาบข้างล่างเขาก่อน ลวดก็วัดตามความยาวของกิ่ง ต้องเผื่อไว้นะครับ เพราะเผื่อไว้สำหรับเราวนลวดรอบกิ่งของเขาเนี่ย กิ่งตรงนี้ก็เข้ายึดไว้ก่อนให้มั่นไว้ก่อนกิ่งนี้ยึดมั่นแล้ว นี่เราก็มาเข้ากิ่งนี้ครับนี่เราก็มาเข้ากิ่งนี้ บางท่านก็แนะนำให้เดินลวดให้สวยงามนะครับ แต่ว่าผมดูแล้วไม่จำเป็นนะครับ เพราะเวลาเรามาแกะลวด ความตั้งใจความทุ่มเทของเราเนี่ยมันมันหายไปหมดนะ เพราะฉะนั้นจะเข้าให้มันขี้เหร่ก็ได้นะครับ หลักๆก็คือให้มันอยู่ทรงแค่นั้นแหละครับ การเข้ารวดบอนไซเพราะนี้พราะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องแกะอยู่ดี แล้วเข้ารวดเนี่ย ผมก็ไม่ได้เข้าแบบเออแน่นมากนะครับ ไม่ได้รัดเขาแน่นมาก เพราะว่าเขาโตทุกวัน เดี๋ยวรวดก็จะไปกินเนื้อเขา กิ่งนี้เสร็จแล้วก็ดัดลงครับ กิ่งเข้าใหญ่เราจึงต้องเข้าลวดโดยการทบสองเส้นไม่งั้นมันจะเอาลงไม่เอากดลงไม่ได้นะกดลงไม่อยู่ทีนี้ก็มาเข้ากิ่งนี้ต่อเลยทีนี้ก็ง่ายแล้วล่ะครับผ่าลวดไปให้มันเป็นวงรอบ โดยธรรมชาติแล้วก็ ผักออกผักไปอย่างนี้นะผักรั่วไปอย่างเงี้ย มันก็จะไปของมันอยู่แล้วนะครับ กิ่งนี้ยาวหน่อยไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะทิ้งกิ่ง แต่ถ้าเขาไม่ทิ้งกิ่งก็ เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าอาจจะพิจารณาในการตัดทดก็ได้ เสร็จแล้วครับ เข้าลวดกิ่งเมนหลักของราชินีพันดอก เป็นการเข้าลวดกิ่งเมนเขาไว้นะครับ เพื่อที่จะให้กิ่งแขนงเวลาแตกออกมาแล้วเนี่ย ก็จะได้ทรงฟอร์มไม้ที่ สวยงามเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นทรงบอนไซนะครับ เราก็ต้องวางฐานกิ่งหลัก ชั้นล่างเนี่ยไว้ก่อน ส่วนกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งเมนของเขาซึ่งจะต้องสูงที่สุดเป็นยอดพีระมิดนะฮะนี่กิ่งเมน ตรงกลาง อ่าทีนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยว เราก็ยกโขดเข้าขึ้นหน่อยเลยแล้วกันนะครับต้นนี้ พื่อที่จะให้ต้นของเขาเนี่ยสูงขึ้นได้โชว์ฐานด้วยโชว์ลำต้นด้วย ีการเปลี่ยนดินจากรากโชว์โปดชวนชมในแบบฉบับของทีวีชวนชมเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ อย่างนี้เลยยกกระถางนะครับเอามือประคองต้นประคองดินไว้นะครับ จากนั้นก็คว่ำกระถางแล้วก็ค่อยๆกระชอบเข้าออกมาครับ นี่ ออกมาแล้ว จากนั้นก็เอานี่เลยครับ เดี๋ยวพี่เสียเงินซื้อ เอาใบไม้เศษไม้ในบ้านของท่านนั่นแหละครับรองที่คนกบะาเศษไม้ใบไม้รองเลย เสร็จแล้วก็ เอาต้นของเขาเนี่ยครับ วางลงไปเลยก็ค่อยๆ คลายดินนะครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับการเข้าลวดราชินีพันดอก โดยเข้าในกิ่งหลักของเขานะครับ ซึ่งจะเป็นกิ่งหลักในอนาคตที่จะให้กิ่งแขนงเนี่ยแตกออกมาวางกิ่งหลัก ให้เป็นฐานโดยรอบไว้ก่อน ในขณะเดียวกันก็ยกรากโชกโขดเขา ลำต้นที่สูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็ช่วยให้ดูเป็นไม้ ดูดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆลำต้นโกดรากของเขาที่เราโชว์สูงขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็ช่วยให้ไม้ดูดีขึ้นนะครับ ซึ่งการเข้าลวดเองหรือแม้แต่การเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางชนชมเนี่ยเราก็นำเสนอในก่อนหน้านี้นะครับท่านสามารถติดตามได้ในทีวีชวนชม ที่เราคว่ำกระถางเปลี่ยนดินแบบเนี้ย ก็เพราะว่าชวนชมต้นเนี้ย กำลังจะแตกใบนะครับ การเปลี่ยนดินแบบวิธีการนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่หยุดเจริญเติบโตสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้เลย ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการต่างๆของทีวีชวนชม แล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์ บางท่านก็ แสดงความคิดเห็นเสนอแนะหรือติติงอะไรเรามาเราก็รับฟัง บางท่านก็กดติดตามด้วย หรือกดซับสไคร b ์เพื่อที่จะไม่ให้ตกรายการต่างๆของเราอันนั้นก็ต้องขอบอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ